พ่อไม่มองเห็นมันคือศิลปะที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ แม้แต่เด็กแว้นด้วยกันก็ไม่สามารถเข้าถึงเพราะมันคือศิลปะส่วนใหญ่ศิลปินประเภทนี้ จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะทำท่อแตกหรือแต่ถ้าไม่ทำท่อ เสียงมันก็จะออกมาแนวๆ นั้นแหละเรามาเปิดตำราบทเรียน ศาสตร์การมองดีกว่าหนึ่งครับ ต้องถอดถ้าไม่ถอดตรงไหนสักที่หรือดัดแปลง การที่ลมจะผ่าน ด้วยกลศาสตร์ควอนตัมโดยใช้สูตร x คูณ y คูณกำลังสองคูณสี่คูณห้าคูณห้า x y x และอีกกฎหนึ่งนั่นก็คือ aerodynamics กี่ยวกับลมที่จะผ่านมาผ่านไป ยิ่งจบเฉียวมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดี นั่นแหละ คุณจะเคยเห็นประมาณนี้ 2. ทำเครื่อง การทำเครื่องเพื่อให้รถวิ่งเร็วกว่า Lamborghini, Benz, Toyota, Honda, Nissan, Mitsu, Suzuki, Kawasaki, Hanami, Tsunami, Aoi, Miyabi, 3. ทำท่อ นี่คือหัวใจสำคัญของศาสตร์ศิลปะประเภทนี้ พวกเขาจะดัดแปลง เจิม เชื่อม นิมนต์พระ อันนั้นก็เกินไป เพื่อเสียงอันหวานฉ่ำเหมือนใส่พริกสีเม็ดแล้วบอกแม่ค้าว่า ไม่เผ็ดเสียงที่ออกมาจะดังกว่ากฎหมายที่กำหนดที่เราสังเกตง่ายๆ คือ เสียงจะมาก่อนเสมอ ไม่เห็นรถก็ตาม เมื่อมันผ่านไปแล้ว เสียงก็ยังหลงเหลืออยู่ นี่แหละกลศาสตร์ควอนตัมที่นักวิจัยจากยุค 90 สืบทอดกันมา 4. มองท่อไม่มองถนน มันคือศาสตร์ศิลปะขั้นสูง คุณต้องพลีกายใจ พร้อมสละชีพเพื่อชาติ เหมือนทหาร สายตาของคุณจะมองแต่ท่อสลับกับถนน และเอ็นซ้ายเอ็นขวา เพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนว่าตรงไหนเออเรอบ้าง หากเขาขับแซงสาวๆเขาก็จะมองหน้าและยิ้มแต่ถ้าหากเขาแซงเด็กแว้นด้วยกัน เขาก็จะเบิ้ลท่อพร้อมกับไม่มองถนน มันคือความฟิน และจุดสุดยอด ของห่วงโซ่อาหารคลิปนี้ ผมทำมาคำๆนะ อย่าไปซีเรียสมากในสนุกก็พอ แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า เรื่องอะไรนั้นก็คอมเมนต์มาให้หน่อย เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังวัสดี